ตูดก่อนนะอย่างนี้ปืนสองไม่ได้นะโหยนายอำเภอสอง ลองซื้อดูไหมอ่ะนายอำเภอสองเนี่ยแหละ เอาแบบซื้อแบบออินไปเลย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 มาดูกันว่าสูตรเฮียจะเป็นยังไงนะ สูตรเฮียคือ ถ้าข้างหน้ามีหมวก 2 อันขึ้นไปนะ ให้ซื้อฟรีเกมนะ อ่ะ มาลองจัดกันดีกว่าเฮียขอเริ่มที่เบ็ดสิบบาท นะ ไป 30 หมุนไป หมุนหาหมวกไปก่อนนะ 2 อันนะไปถ้าเจอหมวกเมื่อไหร่ซื้อทันทีนะ มาดูกันว่ามันจะแตกจริงหรือเปล่านะ จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะมาดูกันดีกว่า อ่ะยังไม่มีหมวกสองนะอ่ะมีหมวกอันเดียวไม่ได้นะไปยังยังยังยังไม่จ่ายอีกโอ้โห นานแล้วนะ ไป เกมนี้เฮียเคยมาจัดนะ รอบนั้นมีสูตรมานะ ก็กลับไปดูกันได้นะ ว่าเป็นสูตรอะไรนะ อันนี้มีสูตรใหม่ๆมานะ มาแจก ก็ลองดูนะ โห เสียงอะไรไม่รู้เปาะแปะเปาะแปะ ไปยุงเยอะนะแถวนี้ยุงเยอะปะอ่ะหมวกใบเดียวไม่ได้นะ หมวกต้องสองใบขึ้นไปนะโหยังวะอ่ะ หมวกสองใบ หมวกสองใบเรียบร้อยนะดอกนี้ซื้อได้ดิอ่ะปะซื้อเลยดีกว่าซื้อเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ มาดูกันว่าสูตรมันจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะ มาดูกันเลยดีกว่า อ่ะสเก็ตเตอร์เกมนี้เข้า3 ตัว นะ ฟรีเกมอะปะนึกว่าจะได้อีกตัวนะปะอ่ะสามตัวก็เพียงพอนะกับการหมุนฟรีนะ อ่ะสิบหมุนนะ อ่ะถ้าสมมุติเข้าฟรีเกมจะเริ่มที่คูณ 8 นะเกมนี้นะ w i l d Body Showdown นะ อ่ะโชว์หน่อยนะ เอ้ย อ่ะขวดเหล้ามา 20 บาทเบาๆเคไปต่อวายเชื่อมเอเทมแถว โอ้โหห้าพันเจ็ดเอ้ย สูตรนี้นะ ใช้ได้นะ โอยเอาเรื่องเลยนะ โอยดอกนี้ 5,876 บาทนะ กำไรแล้วครับ ดอกนี้ปะอีกห้าหมุนนะ โอ้แต่แค่ แค่นี้ก็กำไรแล้วนะ อ่ะ เคเต็มแถวเต็มกัน อแถว 2 ไม่มาไม่เป็นไรนะ โอ้โห อีก 3 หมุนนะ อ่ะ ขวดเหล้ามา A มาต่อไปคิวคิวยังต่อนะ โอ้โหวายเชื่อม ไม่มีตัวมานะโอ้โหแต่ดอกนี้ 408 บาทรับมาก่อนนะเหล็ก2หมุนนะ อ่ะ ขวดเหล้ามาเคแถวหนึ่งเต็มแถวอ่ะ192 บาท โอ้โหเบาๆไปนะ รับมาอีก 212 บาทจัดมา โอ้โหเอเอาเรื่องนะ ซื้อไปพันห้าปะยังไม่จ่ายแค่นี้นะ ก็โอเคอยู่นะ สูตรนี้ ลองไปใช้ลองไปทำกันดูนะโอ้โหแต่งมา 6,564 บาทอะโคตรเอาอะยี่ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดเลยวะลองเบ็ดร้อยไปเลยดีกว่า ่ะสัก30หมุนนะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ ดูหมวก 2 นะ หาหมวก 2 นะ ตอนนี้ ไป หมวกเดียวไม่ได้ดิไป หมุนไปนะอ่ะหมวกเดียวใหม่แล้วไม่ได้นะหมวกเดียวอีกแล้ว เอาเข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่าเข้าเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ต้องหมวกไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น เข้าฟรีเกมไปเลยโอ้โหเบ็ดเบ็ดร้อยนะเข้าฟรีเกมอ่ะผมมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเอเต็มแถวมาจ่ายดอกนี้เคแถวหนึ่งมาหรือเปล่าไม่มาไม่เป็นไรนะหืมไม่ต้องสองหมวกแล้วเข้าฟรีเกมให้เลยโอ้โหฟรีเกม เกมฟรีปะเนี่ย โหเกมฟรี เอ้ย ไอสองเข้าเบ็ดร้อยนะเนี่ยอ่ะคิวเจจ่ายมาก่อนดอกนี้ร้อยยี่สิบโอ้โห เอาฟรีในฟรีหรือเปล่า ฟรีในฟรีหรือเปล่าแต่ได้ลุ้นเคเคไปแล้วนะเคไปแล้วดอกนี้ ได้ลุ้นต่อนะฟรีในฟรีฟรีในฟรีขอขอไม่มาว่ะ โอ้โห เอเอเต็มแถวไปคูณ8 680ยังมาต่อคูณ16 2004 เอาเรื่องอยู่นะดอกนี้เอาไปก่อนสามพันแปดสิบนะโอ้โหหมุนฟรีว่ะ เอาเรื่องนะ ดอกนี้รับมาสามพันแปดร้อยสี่สิบนะโอ้โหยังจัดอะไป หมุนหาไปต่อนะ ไป อ่ะฟรีเกมเข้าอีกแล้วหรือเปล่า ฟรีเกมเข้าอีกแล้วหรือเปล่า มันเลยว่ะโหยนึกว่าจะเข้าซ้ำนะ แต่เบ็ดร้อยเข้ามาเมื่อกี้ก็จ่ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ พูดถึงอะไป เฮ้ย อย่าลืมดูสองบวกเลยนะ โอ้โหสองหมวกสองหมวก โอ้สองหมวกยังไม่มานะ โอ้มาหมวกเดียวนะอย่าจะย้ำหมวก สองหมวกอีกรอบนึงนะได้เฮียจะพอนะ ขอสองหมวกก่อนอะไม่มาว่ะหมวกยังไม่ลงนะโหยไม่ลงไม่เท่าไหร่ ไม่จ่ายต่อด้วยนะ ขวดเหล้าแถวนึ่งไม่มีว่ะ โอ้โหอืมฟรีเกม ฟรีเกม ขออีกตัว ขออีกตัวเข้าเลย อีกตัว เข้ามา ไม่เข้าอ่ะฮะปืนจ่ายคิวจ่ายสเกตเตอร์ไปบังแถวหนึ่งนะ อ่ะ เคจ่ายมาหมวก โหหมวกไม่ตกมานะสองหมวกเมื่อไหร่จะมา โอ้โหหมวกจ่ายไปโอ้โหหมวกเดียว ไม่ได้นะอย่าขออัดไปสองร้อยดีกว่านะเบ็ด้อยไปเลยนะ สักสสามิบหมุนลองดูนะ เอ้ยแต่เบ็ดสองร้อยมันซื้อไม่ได้นี่หว่า ลองดูนะเผื่อเข้าฟรีเกมเบ็ดสองร้อยอ่ะโอ้โหไม่มีหมวกมาใบเดียว ใบเดียวอีกแล้ว อ่ะขวดเหล้าจ่ายมาก่อนสามร้อยคิวจ่ายต่อมาดอกนี้ เอ แถวหนึ่งว่าไง ไม่มีว่ะโอ้โห ไม่มีตัวจ่าย น่าจะแห้งนะ แห้งหรือเปล่าอ่ะ A จ่ายมาก่อนคูณ2 360โอ้โหอ่ะ Q จ่ายมา ไม่คอมโบต่อวะอ่ะ A ยังจ่ายต่อนะหืมหมวกเดียวนะ ไปโอ้ยหยุดหยุดก่อนดีกว่าเยี่ยขอกลับไปเบ็ดห้าสิบดีกว่าอ่ะทักสามสิบหมุนนะ หาหมวกคู่นะตอนนี้ ไป เปิดเทอร์โบไปเลยดีกว่าแต่ต้องไวหน่อยนะถ้าเปิดเทอร์โบอ่ะอ่ะ หมวก หมวกเดียวอ่ะอ่ะแนมเพอจ่ายมาหมวกเดียวอ่ะอือหืออ่ะหมวก หมวกคู่โหยังไม่ลงมาโหรอนานนะเนี่ย ก็ต้องรอนะเข้าสูตรอะ โอ้โหยังยังยังอีกยังไม่มาอีกโอ้โหยังกินไม่พออีก กินเข้าไปโอ้โหหมวก หมุนเองก็ได้ หมุนเองก็ได้ หมุนเองก็ได้ ไปหมุนเองหมุนเองโอ้โหไหนว่าหมวก หาไม่เจอเลยนะอ่ะหมวกจ่ายเฉย โอ้โห สงสัยจะไม่ได้ดูนะอืมกดเล่าใจมา อ่ะฟรีเกมได้ลุ้นนะ ลุ้นฟรีเกมลุ้นฟรีเกมหืมไม่มาว่ะ โหสองหมวกก็ไม่มาฟรีเกมก็ไม่เข้า ตังก็จะหมดหืม โอ้เอเต็มแถวเลยอะโหจะหมดแล้วเนี่ย โหฟรีเกม โอ้ยปืนเต็มแถวสามร้อยโห ก็เบา ๆ นะเบ็ดห้าสิบอะจ่ายไม่เยอะ โอ้โห ไม่มีหมวกเลย โอ้หมวกจ่ายหมวกสองเมื่อไหร่จะมา โอ้ขวดเหล้า หายากหน่อยนะกว่าจะเข้าสูตรอะกว่าจะเข้าสูตรก็คงหมดตูดก่อนนะอย่างนี้ปืนสองไม่ได้นะโหยแนเพอร์อสองลองซื้อดูไหมอ่ะนเพอร์อสองนี่แหละ เอาแบบซื้อแบบออินไปเลยดูกันว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ตังหมดนะอ่ะ โอ้โห มาดูกันสิบหมุนอะจะจ่ายไหมอะอ่ะหมวกเต็มแถวจ่ายมา 400 เคยังมาต่อเปลี่ยนเป็นว่า A เต็มแถวโอ้โหแปดพันหนึ่งเอ้ยฟื้นเลย มีสูตรใหม่นะสูตรในอำเภอสองโอ้โห แตกเฉย เงินรางวัลซูเปอร์เมกานหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยรับมาก่อนนะ อีกเก้าหมุนนะปะโห หมวกสองซื้อเลยเนี่ย อย่างเงี้ย แต่ในอำเภอสองก็ใช้ได้นะโอ้โหพันสามร้อยหกสิบรับมา ก่อน นะปะอีกเจ็ดหมุนนะหกหมุนยูว่าจะเลิกนะ อย่างนี้ เดี๋ยวค่อยมาหา รอบหน้าใหม่อีกทีดีกว่านะ ตอนนี้ก็คิดว่าได้กำไรแล้วละ่ะเดียทุนมาสองพันนะ ตอนนี้แตกมาหมื่นห้าแล้วก็พอดีกว่า เพนดีกว่านะ ก็เกือบหมดนะ ซื้อแบบออินเลยเมื่อกี้ อ่ะเจจ่ายมาก่อนหมุนสุดท้ายนะ โอเค เลิกดีกว่านะ อ่ะเงินรางวัลรวม 15,080นะ รับไป พอดีว่า วันนี้เฮียทุนมา 2,000นะ เฮียบวกมา 13,000มาก็พอดีกว่านะ แต่สูตรนี้ก็ลองหาดูนะ หายากหน่อยแต่ซื้อมาก็กำไรนะ ใช้ได้แหละไงก็แนะนำลองมาเล่นดูนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มั่งใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้ส่วนวันนี้เฮียบวกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ